สำหรับแบบนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะสองร้อยหนึ่งบาทนะเอาเรื่องอุ้ย เข้าเลยครับตรงนี้ อือหือแปดหมุนนะ มาดูกันนะตรงนี้นะ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 เบ็ดต่ำสุดจะเป็น 1 บาทนะ เบ็ดสูงสุดก็จะเป็น 2,000นะสูงเอาเรื่องนะ ไปกันเลยผมขออนุญาตเริ่มไปที่เบ็ด10 บาทก่อนเลยนะ ไปนะ ไม่พูดพันทำเพลงไปกันก่อนเลยนะ 50 หมุนนะ ผมขออนุญาตยังไม่เปิดเทอร์โบนะขอดูดูทรงรูปเกมไปก่อนนะ เฮ้ย มาบ้างเนยโอ้โหเงียบไปนานเลย โอ้โห ดู ครึ่งกระดานอยู่ เอาเลี้ยงมาดอกเมื่อกี้ถือว่าคืนทุนเลยนะ เมื่อกี้นะเอามาแบบนี้คูณสามเข้าไปตรงนี้ไฮไหลต่อโอ้โหตรงนี้ อือหือ เอาเรื่องอยู่นะ เหมือนจะแตกหนักอยู่นะ นะโอ้โห ไม่ไหลต่อนะ เอาตรงนี้ยังไงครับยังไงมาแล้วครับมาแล้วคูณสามเข้าไปไหลครับสัตว์ไหลตอนนี้ยังไงไม่ต่อนะเมื่อกี้นะถ้าต่อนี้จะเป็นตัวแพงนะเมื่อกี้โอ้โหน่าเสียดายจัดโอ้โหเงียบเหงาเลยนะ อาเงียบจังอาลองลองเปิดเทอร์โบรอบไปก่อน เปิดเทอร์โบรอบไปก่อนฮึ๊บึ๊บฟึ๊บฟึบอ่า มาอย่างนี้ยังไง ไหลไหมเอาเล่นลุ้นยังไม่ลงนะ ปิดออโต้ก่อนเมื่อกี้เปิดรอบไปแล้วเอ้า ยังไง นึกว่าเข้านะเมื่อกี้นะ ถ้าเข้ามานี่เป็นเลี้ยงเลยนะอ่าขาช็อตบึ้มบึ้มหน่าช็อตบึ้มอ่ะไม่ค่อยมาเลยนะช็อตบึ้มนะวิ่ช็อตนี้วิ่ไหลต่อนะโคลเข้าไป ยังไม่ต่อนะยังไม่ต่อนะ เอาช็อตนี้ เข้าหรือเปล่าโอ้โหไม้เสียวอีกแล้วนะไม้เสียวอีกแล้วนะเอาตรงนี้ โอ้โห เลยอะโอ้โห เงียบจังเลยนะวันนี้นะ หมดแล้ว ผมขออนุญาตย้ำไปที่เบ็ดสิบบาทนะห้าสิบหมุนก่อนเลยนะ ยังคล่องใจอยู่นะกับเบ็ดสิบบาทนะ อืม เอาเอาเอาเอาเอามาแล้วยังไง โอ้โหสมกับที่รอมานานหรือเปล่า โอ้โหไม่ไหลต่อ โอ้โห น่าเสียดายจัด ไปกันเลยต่อเลยนะ ดูกันยาวๆนะดูกันยาวๆเอ้าช็อตนี้ ช็อตนี้นะอู้อู้หูคูณห้าเข้าไปตรงนี้อู้ไหลต่อนะตรงนี้ยังไง คูณแปดเข้าไปตรงนี้เอ้าครับสามารถสำหรับนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะสองร้อยยี่สิบเจ็ดนะเอาเลี้ยงไปกันต่อนะ ปึ๊บโอ้โห ตรงนี้ไหล ไหลอีกโอ้โห ตรงนี้ชุดใหญ่เหลือเกินแน่เลยโอ้โหเกือบหมดเกือบหมดกระดานนะตรงนี้คูณสิบเข้าไปเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะเอาเรื่องเอาอย่างไรต่อนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคูณสิบสามเข้าไปครับตรงนี้เอาเรื่อง โอ้โห ไหลอะเขามานะผมรอมันนานนะเมื่อกี้นะรอมันห้าสิบกว่าหมุนนะ อ่สำหรับแบบนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะ879 นะเอาเรื่องเงียบเว้ยพอมาแล้วเงียบเลยนะ มาอีกหน่อยดิอะขออนุญาตเปิดโทโบยัดไปเลยนะ เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอา โอ้โหวายเกือบเต็มกระดานดอกนี้คุณเก้าครับเก้าร้อยเก้าสิบดอกนี้เอาเรื่องแล้วโอ้โหสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะเก้าร้อยเก้าสิบนะ เอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอกนี้โอ้โหชุดใหญ่หลายดอกนี้ชุดใหญ่ครับโอ้โหดอกนี้ เต็มเต็มนะโอ้โหเดี๋ยวลุ้นสแกตเตอร์ต่อด้วยนะ ดอกนี้นะ ชุดใหญ่มานะ โอ้โห ดอกนี้เอาเรื่องนะ ดอกนี้ คูณสิบห้าเข้าไปนะตรงนี้เอาเรื่อง โอ้โหสรุปไม่ลงมานะ โอ้โห สแกตเตอร์นะน่าเสียดายจัดสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์อเมริกานะ 1,106 บาทนะ เอาเรื่องไปครับไป ไปกันยาวๆนะ รงนี้ตรงนี้ ตรงนี้หตรงนี้เต็มเต็มครับโอ้โหมา มาครับตรงนี้สำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลเมกะนะ สามร้อยหกสิบแปดนะเอาเรื่องคูณสัมงเข้าไปครับโอ้โหตรงนี้ไหลต่อนะ ี่สำหรับแบบนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะสองร้อยหนึ่งบาทนะเอาเรื่องอุ้ยเข้าเลยครับตรงนี้อือหูแปดหมุนนะ มาดูกันนะแบบนี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคูณเจ็ดตรงนี้อหูยี๋บฟรีในฟรีฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีฟรีโอ้โห Oui. ยังเพิ่มอยู่นะสี่หมุนนะอ่า ไปกันต่อ มาคูณสิบเข้าไปครับโอ้โหอีกเก้าหมุนนะนะเอาเรื่องจะคูณสิบสามแล้วนะตอนนี้นะอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวายมาเต็มเต็ม คูณ18ครับ ตรงนี้ สกิดเป็นโดนนะสกิดเป็นโดนนะอ่าสำหรับดอกนี้เงินรางวัลเมกานะ450นะเอาเรื่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้อุ้ยอุ้ยไหลไหมโอ้โหเรียบร้อยไหลแล้วครับอืมน่าเสียดายนะไหลไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่อุ้ยตรงนี้มามา อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้คูณยี่สิบสี่เข้าไปนะอ่ก็โดนอยู่นะตรงนี้นะอ่าสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะสองร้อยหกสิบสี่นะเอาเรื่องูตรงนี้ครึ่งกระดานนะยี่สิบเก้านะตรงนี้คูณยี่สิบเก้านะโอ้โหสกิลเป็นโดนนะสกิลเป็นโดนเลยนะสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะ7อย 97นะเมื่อกี้นะอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาสุดท้ายมายังไงอุ้ยหลงนี้ไหลฟึ๊บฟึ๊บโอ้โหโอ้โอ้ยคูณสามสิบสามแล้วตรงนี้จะกินเป็นโดนเลยนะเมื่อกี้นะโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องจัดเลยนะโอ้ยสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะ 908บาทน่าเรื่องครับโอ้โหสำหรับเงินรางวัลรวมนะ2,875นะเอาเรื่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยมา แตกนอกอีกหรือเปล่าครับแตกนอกอีกหรือเปล่าสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลก้อนโตนะ250นะเอาเรื่องโอ้โหโอ้โหวันนี้